บทเรียนต่อไปนี้ เป็นการเรียนการสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศสจากโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสพอเพียง ซึ่งมีชุดโปรแกรมแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส โปรแกรมตัวนี้พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์สมบัติเครือทอง คณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยเฉพาะ ไม่ควรนำไปใช้เพื่อการแปลเป็นเอกสารราชการ ให้ผู้เรียนทยอยพิมพ์ประโยคภาษาไทยต่อไปนี้และกดปุ่ม Enter เมื่อจบประโยค ประโยคแรกคือประโยค ผมหล่อกดปุ่ม Enter พิมพ์ประโยคต่อไปว่าดิฉันสวย กดปุ่ม Enter ให้สังเกตว่าในภาษาไทยคำสรรพนาม ผม เป็นตัวกำหนดให้ใช้คำว่าหล่อ แทนคำว่าสวย ในขณะที่คำว่าดิฉันในภาษาไทยจะเป็นตัวกำหนดให้ใช้คำว่า สวยแทนคำว่าหล่อ เมื่อพิมพ์ประโยค ฉันสวย จะได้ผลลัพธ์ว่า je suis belle เนื่องจากในการพัฒนาโปรแกรม แม้ว่าจะได้กำหนดให้คำว่าฉัน มีค่าสรรพนามเป็นเพศชาย แต่เมื่อมีการใช้คำคุณศัพท์ในภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นเพศหญิงโดยเฉพาะคำแปลที่ถูกต้องจึงควรเป็น Je suis belle ให้พิมพ์ประโยคต่อไปคือ เขาหล่อกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์เป็น Il est beau ให้พิมพ์ประโยคต่อไปคือ หล่อนสวย กดปุ่ม enter จะได้ผลลัพธ์เป็น elle est belle ให้พิมพ์ประโยคต่อไปคือ พวกเขาหล่อ กดปุ่ม enter จะได้ผลลัพธ์ว่า ils sont beaux ในประโยคนี้จะเห็นได้ว่าภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ต้องเพิ่มอักษร x ท้ายคำว่า beaux พื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ให้ตรงกับประธาน e s ซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่สามเพศชายพหูพจน์ ให้พิมพ์ประโยคต่อไปคือ พวกหล่อนสวย กดปุ่ม enter จะได้ผลลัพธ์ว่า elles sont belles ในประโยคนี้จะเห็นได้ว่าภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ต้องเพิ่มอักษร s ท้ายคำว่า belle เพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ให้ตรงกับประธาน ls ซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่สามเพศหญิงพหูพจน์ เนื่องจากคำคุณศัพท์ belle เป็นคำคุณศัพท์เพศหญิงที่ลงท้ายด้วยสระเอออยู่แล้ว จึงให้เติมปัจจัยแสดงความเป็นพหูพจน์ คือ อักษร s ได้เลย จากตัวอย่างที่ให้มาจะเห็นได้ว่าเป็นการใช้โครงสร้างคำกริยา être ตามด้วยคำคุณศัพท์ ในกรณีนี้ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ คำคุณศัพท์ต้องผันตามเพศและพจน์ของประธาน ในตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้ประธานที่เป็นชื่อเฉพาะของคน ให้สังเกตการผันรูปคำคุณศัพท์ตามเพศและพจน์ของประธาน พิมพ์ประโยคฟิลิปหล่อกดปุ่ม enter จะได้ผลลัพธ์เป็นฟิลิปเอบูพิมพ์ประโยคนาตาลีสวย กดปุ่ม enter จะได้ผลลัพธ์เป็น Nathalie est belle จะเห็นได้ว่า Philippe est beau และ Nathalie est belle คำคุณศัพท์ beau และ belle ผันตามเพศและพจน์ของค่าของสรรพนามที่ติดมากับชื่อเฉพาะแต่ละชื่อ ชื่อฟิลิปเป็นชื่อผู้ชายเอกพจน์ และชื่อนาตาลีเป็นชื่อผู้หญิงเอกพจน์ จากตัวอย่างการใช้คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะสองชื่อ คือฟิลิปซึ่งเป็นเพศชาย เอกพจน์ และนาตาลีซึ่งเป็นเพศหญิงเอกพจน์ หากมีการนำชื่อเฉพาะทั้งสองชื่อมาใช้ร่วมกันแล้ว จะต้องใช้คำสรรพนามเป็นบุรุษที่สามพหูพจน์เพศชาย หรือเพศหญิง ให้พิมพ์ประโยค ฟิลิปและนาตาลีมีความสุข จะได้ผลลัพธ์ว่าฟิลิปและนาตาลี ils sont heureux จากผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่าเมื่อต้องตัดสินใจว่าหากประธานมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้เพศชายเป็นหลัก หากใช้คำนามชื่อเฉพาะ ร่วมกับคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ เพศชายจะได้ผลลัพธ์ดังนี้ ให้พิมพ์ประโยค นาตาลีและผมมีความสุขจะได้ผลลัพธ์ว่า Nathalie et moi, nous sommes heureux. ในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่านาตาลีเป็นคำนามชื่อเฉพาะที่มีค่าเป็นเพศหญิง เอกพจน์ ใช้ร่วมกับคำว่าผมซึ่งมีค่าเป็นบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์เพศชาย และถูกกำหนดให้มีค่ารวมเป็นบุรุษที่หนึ่งเพศชายพหูบดซึ่งเทียบเท่ากับประธาน หนู พิมพ์ประโยค ฟิลิปและผมมีความสุข ผลลัพธ์ที่ได้คือฟิลิปและผม moi nous sommes heureux ตามหลักการรวมประธานด้วยคำเชื่อม และภาษาฝรั่งเศสกำหนดไว้ว่าหากมีคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์รวมอยู่ด้วย ให้ผลรวมของประธานมีค่าเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ ถ้ามีเพศชายรวมอยู่ด้วย ซึ่งในกรณีนี้เป็นเพศชายทั้งสองประธาน ให้ใช้เพศชายเป็นหลัก ดังนั้นคำคุณศัพท์เออจึงเป็นเพศชายพหูพจน์ และเนื่องจากลงท้ายด้วย x อยู่แล้วจึงไม่ต้องเปลี่ยนรูป เมื่อพิมพ์ประโยค นาตาลีและดิฉันมีความสุข ผลลัพธ์ที่ได้คือ Nathalie et moi nous sommes heureuses ตามหลักการรวมประธานด้วยคำเชื่อม และ เนื่องจากประธานแต่ละตัวเป็นเพศหญิงทั้งหมด และมีตัวหนึ่งเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ เพศหญิง ผลรวมของประธานทั้งสองตัวคือ บุรุษที่หนึ่งเพศหญิงพหูพจน์ ดังนั้นคำคุณศัพท์เออจึงเป็นเพศหญิงพหูพจน์ และเนื่องจากลงท้ายด้วย x จึงต้องเปลี่ยน x เป็น s ก่อนจึงจะเติม er s ได้